ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช ตอนชุดตรวจเอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม เพื่อจำหน่ายนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ก่อน จึงจะจำหน่ายได้ครับ โดยปกติแล้วต้องนำเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกในแปลง เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ซึ่งใช้เวลา3-6เดือนเลยค่ะ แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยมีวิธีตรวจแบบใหม่ที่ไว เป๊ะ และไม่แพงมาช่วยแล้วค่ะ นักวิจัยสวทช พัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิป เพื่อการตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาแตงโมแตงเทศ และพริกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยชุดตรวจสนิปนี้ มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า ตรวจเมล็ดพันธุ์จำนวนมากได้ในครั้งเดียว ช่วยลดจำนวนแรงงานคน ชุดตรวจสนิปนี้ ยังมีความจำเพาะกับสายพันธุ์พืชที่แพร่หลายในประเทศไทย จึงใช้ตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ที่ปลูกในประเทศไทย ได้เกือบทุกสายพันธุ์ ช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย แก่บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไทย ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดก่อนส่งออกจำหน่าย วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000